Thank you. ชาสาพสินดีชินเอชิอันตัวปูนี้ ก็ได้ให้อาจารย์พ่มสอนสรรพวิชาทั้งสิ้นทั้งปวงให้แก่เจ้าทั้งสองจนหมดสิ้นแล้วองดำตั้งแต่ได้เจ้ามาอยู่หงสานี้ก็ขยันขันแข็งไม่ได้เกียจขานบังสามเกียรติ เจ้านั้นก็หลานข้า วังว่าคุณมิย่อหย่อนไปกว่าผู้ใด เอาละ เจ้าทั้งสองจงแสดงสิ่งที่ได้ร่ำเรียนมาให้เป็นขวัญตาแก่ข้าเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าค่ะ องค์ดำเจ้านั้นช่างปีชาสามารถ สมกับเป็นลูกเจ้าฟ้าพญาแผ่นดิน ในการข้างหน้าจะได้เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ส่วนเจ้ามังสามเกียรติเจ้านั้นพยายามอีกสักนิดเถิดก็คงไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าผู้ใดหรอกพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าค่ะ ็แค่ลูกเฉลย